ันแล้วเมกลูกแล้วครับถึงเวลาคือของเราอย่างเวลาแล้วพี่โหกูน่าเอาแอนเด็ดมาไหวเฮียเทดิเตอร์ซับไม่ไหวอวเนี่ย ที่เลเราเอไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอ้า มันทิกเกอร์หรือว่าอะไรวะเนี่ยเออมันหายไปไหนวะเอองงเลยพุ่มหายเลยเวลาคขึ้นหรอพิกเกอร์อยู่ล่าง งค์แบงค์กูมาแบงค์กูกำลังไปกำลังไปไหวปะได้แล้วได้แล้ว ไอ้ชื่อที่ตลกนะเฮ้ยตายแล้วมาโอ้โหตายเลยเอาเอาทับเอาทับเออเหมือนจะฟิกไปแล้วแสดงว่าช็อตนั้นมันฟิกเว้ยเจใช่โคตรไกลเลยนึกว่าตะแลนน้ำจะงงว่าเอาน้ำไปทิ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มังกรมังกรไวปวดปวดมาให้เหรอเอาปะกลางเราเจ็บอระเล่นไม่ได้แล้วเวเลไป เยี่ยป่าระเบิดอะไรก็รู้แล้วกูอยู่อยู่ยังแม่พวกเฮียนี่ปามยากยิบหายเข้าว่วปาวมจะปามก็ต้องฉลาดวนโดนว่ะ ฮ้ยเลสกูอะเอาดิเอาดิเฮ้ยน่าลำคาญจังวะเลสเขาเลสเขาเลสมามามาผมมา โอ้โห เพื่อนหายไปไหนหมดดาวเอ็นดิตมาวะเอ๊อุ้ยสวย สวย สวย สัตว์แต่เพื่อนกูแต่เพื่อนกู มากสวยมากก็เป็นคำพูดกูไม่ใช่หรอมึงจะทำอะไรกูไอ้สัตว์คุยอะไรเพื่อนกูไงไปแบงค์ดอลลาร์ดิเออไปเลยเอาคินไปเลยลิเลียลิเลียเฮ้ยข้ามันดีเยลิโกมาแล้วข้างไหนเนี่ยจะตายแล้วดิกเตอร์จะตายก่อนก่อนก่อน ฮ้ยมันลากมังกรเนี่ยเราพึ่งพลังโมเลนในเกมเนี้ยไม่รู้จะพึ่งได้หรือเปล่าเดเดินมาอยู่อ่ะตรงนั้นนะแบงค์แบงค์ซานิดเอาไหมแบงค์แบงค์แบงค์ ตาดิเจ็บที่เฮียเจ็บแบบว่าจะตายอ่ะหนีไปแล้วหนีขวาไปแล้วอ้อดิปเตอร์ตาดิเจ็บอ่ะแล้วเห็นเลือดไปแล้วใช่ไหมตาดิเป็นการให้หน่อยดิโอ้ยเจอบไปหมดเลยอเหี้ยโอ้ยนโมลินโอ้ยโดนไฮยาเตะกับเรื่อยโอ้ยเยอะเป็นนก่อนนี้ ิกเกอร์แม่งวะเฮ้ย ป่าป่ากูได้ กูได้มังกรติกเกอร์ติกเกอร์ติกเกอร์เอ้ยไอ้เด็กติกเกอร์แล้ว กากระโดน ตายเฮียผมไปแล้วนะลา เอ้าไอเหี้ยก็ผิดไอ้ตัดเกือบแตกข้างล่างครึ่งหลอดน่าจะไปได้แล้วปล่อยนะป้อมจะตปกกนแล้วก็ไป เอาแบ็คเอาไม่ต่างมันแค่แข่งกูไม่รู้เอ๊ะแบดเลย ไอ้นี่แหกน่ารำคาญจัด ไม่ได้หรอไอ้แบงค์ มากูมากลางอยู่อ้าวนะไอ้เหี้ยละระวังเวรีสขวานะกูกันล่างเฮ้ยไม่ตายวะตันแล้ว อ้ำไปไหนอ้ำ ไม่ได้ ฮะ เอาชายเย็นแก้วชายเย็นปั่นแก้ว เฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตายแล้วมั้ง แปลงร่างกับกูไหมแปลง งแบงส่วนตัวแบงค์ส่วนตัวหโอ้กูบ่อยจริงเจ็บอยู่เจ็บอยู่ไอ้เนี่ยร้ดเจ็บอยู่ตรงนี้แต่ลิเลียแม่งเล่นแบงคล่างแล้วเอ้ย ตึงตึงตึงตึงบนโดดเฮ้ยเยเอ้าเอ้าไอสัตว์ห้าวหรอโอ้ยเฮียโมเลนลูกมะเขาอ่ะ เจอพ่องได้ไัถ้าเจอพ่องได้คุมหน้าคุมหน้าคุมหน้าตาหนีอูคุมหน้าคุมเลดอ่ะอะไรถ้าแบงค์แบงค์จะเอาจริงก็จะไปอ่ะแม่ลากนะ บูเปลี่ยนเดียวกว่าอกไหมเฮ้ยแยกล่ามันไม่ใช่แล้วแต่ไหนมาเลยป้อมแตกฆ่าแม่งดิกูมา กูมา กูมาฆ่าดิฆ่าดิ เป็นใครวะจะไม่ตาย เป็นการล่าคนหนึ่งดิแล้วก็เอาดาร์กปะผมผมผมกันเลยดาร์กไหวปะเจ้าโมเลนเ่มาว่ะพี่โซโล่เพ่เยอ์วะกับไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็หายแล้วหายเจ้าโมเลนเนี่ยสามตามแบบทฉเลยนะเอยไม่ได้ไป มึงบ้าอะไรอยู่นั่นไหนะไอสัตว์ยุทธจะแย่งเล่นแครี่เหรอแต่ล่างนะมาตาแพ้ตาจริงๆวันเรามันไม่ลูกขึดอ่ะ ลูกขึดลึกผ่อนอ่ะแต่มุตีของเราไอตาที่แม่งเวทูเล่นไม่ได้จริง a ุกที่โมเลนไปแล้วว่ะพุ่มหน้านะพุ่มหน้านะบุกเกอร์มา มาแต่เราไม่มีแครเรรยแคริตัน์แบงตัวตู้ตายได้ไหมวะงเอ้ยได้ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้หรอหนึ่งหนึ่งไม่ไห่วแล้วตายเลยนะเว้ย แต่ว่าแบบมึงปาดแล้วแบบมันเจ็บตัดเลยไงตอนนี้กูจะไปปิดแม่งแล้วไอ้สัสกันเชิงอ่ะเราปล่อยมังกรเนี่ยอย่าลืมนะยังยังยังกันโมเลนดีกว่ากูเร็วกลับไปกันล่างให้ว้าเป็นแรงแม่งล่างแม่งดับแ่พวก่เล่นโมเลนนะโมเลน กับมังกรขโมยบนนะเล่นคนเดียวอีกแล้วนะไอ้ยัียใครวะเราไปเล่นกับโมเดมไหมเออมังกรมึงปล่อยไปแล้วไงมึงจะมาแล้วทำดอยเนี้ยมาเลยแบ่ ่อนตาย เอ้าเชี่ยแต่ิลลาเขาไปทำไรอ่ะ บัว อู้เยอะเยอะเยอะยายสัตว์เกือบตายโอ้โหเฮ้ย ตายแล้วตายแล้วไปยิงป่าช้าดับแป๊บนึงนะเฮ้ยตันนิดเอากูวันนี้กูมีเกียเกิดเกี่ยวด้วย ตายสองอ่ะยังไงก็ต้องได้ขึ้นอ่ะ มาแล้วแตกไรเงี้ยคนเล่นไปไหนอีกแล้ววะนะ เที่ยเรากดดันหนักเลยกดดันหนักครับไม่ตันเี่ยอะไรเลยป้อมเพิ่มออฟเจคิวเลยกดดันหนักนะป้อมอย่างเดียวเอาคุยอะไรอะเอาไอ้เหี้ยเกือบหายเฮ้ยมึงดูมึงดูประเด็นกูดิพ่อกูอะมึงดูพ่อกูดิอ้าวหันหลังให้กูหันหลังให้หันหลังให้อาอาอาอาอาอากดดันหนักครับไอ้สัตว์มาดิยิ้มไม่มีไอ้เหี้ยกดดันหนัก อุ้ยหายเลยเออเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ย้าเมีกเิ้นเ้ยเยเไปพิม้ยเฮ้ยไปพิม้ยนี่ก่อนก็มาดิครับ นี่เฮ้ยยเฮ้มเจจ้ยอะ้ยไรวะไอ้้ยงไม่เล่นจัดก็าดิครับ